วันที่ 24 พฤษภาค่ะ รับชำระหนี้ค่าบริการที่เรียกเก็บไปเมื่อวันที่ 16 เรามีการเท้าความถึงวันที่ 16 ดังนั้นเราจึงต้องย้อนกลับไปดูว่า เอ๊ะ แล้ววันที่ 16 เกิดอะไรขึ้น เมื่อเราย้อนกลับไปวันที่ 16 ก็ปรากฏว่า เราได้มีการส่งบินเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 1,000 บาทไป แต่เรายังไม่ได้รับเงิน ดังนั้นจึงมีลูกหนี้เกิดขึ้น ในวันนี้เขานำเงินสดมาชำระหนี้ให้กับเรานะคะคำสองคำที่เราจะเลือกจึงเลือกคำว่าลูกหนี้ซึ่งเดิมเราบันทึกเอาไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มาวันนี้เขานำเงินสดมาให้เรา เราจึงเลือกอีกคำหนึ่งว่า เงินสดเพราะเขามาชำระหนี้นะคะ เราก็มาตรวจสอบในผังบัญชีกันค่ะคำว่าเงินสดมี คำว่าลูกหนี้มี นะคะ เป็นสินทรัพย์ทั้งคู่เลย ดังนั้นทั้งสองคำจะถูกนำไปเขียนในช่องของสินทรัพย์ดังนี้ค่ะ ลูกหนี้ หายไป เพราะเขามาชำระหนี้เราแล้ว ความเป็นหนี้ต่อกันต้องหายไปหรือลดลงไปเท่ากับเงินที่เขามาจ่ายคือติดลบ 1,000 บาท แล้วเราได้มาชดเชยเป็นเงินสด ได้มาจึงเป็นบวก 1,000 บาทค่ะ ดังนั้นสมการบัญชีของเราจึงสมดุลกันที่เป็นศูนย์ทั้งสองข้าง วันที่ 28 เจ้าของ ถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวจำนวน 1,300 บาท ไปใช้ส่วนตัวค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ถอนเงินสดไป เอาไปใช้จ่ายเป็นการส่วนตัว เราจะใช้ชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัว ถ้าเจ้าของมาถอนไปใช้ส่วนตัวนะคะ ชื่อบัญชีที่เราจะต้องนึกไว้เลยว่าจะต้องใช้ก็คือใช้ชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัว ดังที่เคยอธิบายไปแล้วในตัวอย่างของโกศลทันตกรรมว่า การถอนไปใช้ส่วนตัวเป็นการถอนกำไรไปใช้ก่อนล่วงหน้า บัญชีที่เราจะต้องใช้ก็คือใช้บัญชีว่า ชื่อถอนใช้ส่วนตัว ห้ามใช้บัญชีทุนเพราะเขาไม่ได้ถอนทุนค่ะ เราก็ไปตรวจสอบในผังบัญชีของเรา เจ้าของถอนเงินสดไป เราก็เลือกชื่อบัญชีว่าเงินสด แล้วก็เลือกบัญชีถอนใช้ส่วนตัวคู่กันแบบนี้ เงินสดเป็นสินทรัพย์ ถอนใช้ส่วนตัวเป็นส่วนของเจ้าของ เราก็จะแสดงในตารางวิเคราะห์รายการค้าได้ดังนี้ คือเงินสดถูกถอนออกไปจึงติดลบ 1,300 บาท และถอนใช้ส่วนตัวเกิดขึ้นจึงเป็นบวก 1,300 บาท แต่ข้างหน้าสมการของบัญชีถอนใช้ส่วนตัว มีเครื่องหมายลบติดอยู่ ดังนั้นเมื่อลบเจอกับบวก 1,300 บาท จึงกลายเป็นติดลบ สมการจึงสมดุลกันที่ติดลบ 1,000 บาททั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะ วันที่ 30 เราจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำรวมกันจำนวน 1,500 บาท สิ่งที่จ่ายไปคือเอาเงินไปจ่าย แล้วเงินเราก็จะหายไป กลายเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภคหมายรวมถึงการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง 3 ตัวเลยก็ได้นะคะ เราจะไม่แยกชื่อว่าค่าน้ำบัญชีหนึ่ง ค่าไฟฟ้าบัญชีหนึ่ง หรือค่าโทรศัพท์บัญชีหนึ่งนะคะ เราจะรวมใช้ค่าสาธารณูปโภคได้เลยคำสองคำที่เราจะเลือกมา จึงเป็นคำว่า เงินสด ที่เราจ่ายไป และคำว่าค่าสาธารณูปโภคค่ะ มาตรวจสอบในผังบัญชีของเรากัน เรารู้อยู่แล้วว่าคำว่าเงินสดต้องมีแน่ ๆ เป็นสินทรัพย์ จ่ายไปแปลว่าเดี๋ยวต้องวิเคราะห์ว่าติดลบ และค่าสาธารณูปโภคเป็นค่าใช้จ่ายนะคะ อยู่ในหมวดที่ 5 ของเราตรงนี้ เราจึงแสดงตารางวิเคราะห์รายการค้าได้ดังนี้ค่ะ เงินสดลดลงติดลบพันห้า ค่าสาธารณูปโภคเรามีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปค่าใช้จ่ายจึงเพิ่มขึ้น1,500บาท แต่ด้านหน้าของเขามีเครื่องหมายลบอยู่ ของเขาคือของสมการนะคะจึงสมดุลกันที่ติดลบ1,500บาทค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเฉลยของร้านตำแตงนะคะ ก็หวังว่าผู้เรียนทุกท่านจะเข้าใจการวิเคราะห์รายการค้ามากขึ้น เดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงสรุปเนื้อหาที่เราเรียนในสัปดาห์หรือในบทนี้กันค่ะ